สวัสดีค่ะ ชื่อกุ้งนะคะมาจากปตีนบุรีค่ะ ประกอบอาอาชีพเป็นกิจการส่วนตัวแล้วก็อสังหาค่ะได้มาเรียนหลักสูตรการสักคิ้วแล้วก็ต่อขนตาแล้วก็ค่ะสักท้องลาย แล้วก็มีเรียนทำเล็บทำไมถึงเลือก Bangkok Beauty Academy ใช่ไหมคะ คือก็ได้ทำการศึกษาแล้วก็ติดตามเพจของสถาบันมานานพอสมควรค่ะ แล้วก็ตัดสินใจมามาลองอที่จริงคืออยากจะลองอหนึ่งหนึ่งโปรแกรมก่อนคือทำเล็บค่ะ แต่พอได้แบบมาเรียนแล้วก็มีความรู้สึกอยากเรียนต่อ เพราะว่าสถาบันก็ใส่ใจในการสอนดีด้วยค่ะ คืออาจารย์ทุกคนคือใส่ใจนักเรียนในระดับที่ดีมากแล้วก็ เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว เวลาเราที่เราไม่เข้าใจในบางส่วนนะคะ เราสามารถถามได้ในทันทีเลยค่ะ อาจารย์ที่สอนสักคิ้วก็จะมีเป็นมาสเตอร์วานิยาแล้วก็มาสเตอร์เดียนะคะจะสอนประกบคู่กันเรียนทำเล็บก็จะมีมาสเตอร์จิงโจ้นะคะเป็นคนที่สอนเวลาสอนเนี่ยคือแบบจะสอนแบบเข้าใจถึงในทุกๆวิธีการในการการเรียนนะคะจบไปใช่ไหมคะก็จะมีการเปิดร้านทำผมร้านสักคิ้ว เป็นเกี่ยวกับพวกซาลอนอะไรเงี้ยค่ะ เป็นเพิ่มเพิ่มกิจการเพิ่มรายได้ให้ตัวเองค่ะ การขอบคุณอาจารย์ในการเรื่องช่วยเปิดร้านนะคะ แล้วก็การให้คำแนะนำในทุกๆด้านในการเปิดกิจการแบบเกี่ยวกับซาลอนที่เรายังไม่เข้าใจค่ะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนให้มาเรียนที่สถาบันนี้นะคะ เพราะว่าจากโดยประสบการณ์ส่วนตัวของเองที่มาเรียนแล้วคือ อนเข้าใจง่ายมากค่ะและและเชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจในการสอนในแต่ละเทคนิคของอาจารย์ก็จะมีการให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้เราได้ปฏิบัติการหน้างานจริง เพื่อที่เราจะได้แบบจำได้ในการเวลาที่เราไปใช้ในหน้าร้านของเราจริงก็อยากให้ทุกคนลองลองศึกษาข้อมูลของโรงเรียนดูนะคะจริงๆ คือโรงเรียนจะมีการเอาใจใส่นักเรียน มากเพราะว่าอาจารย์จะสอนแบบตัวต่อตัว แล้วก็สอนแบบ VIP พรีเมียมเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้รับนักเรียนเยอะ แล้วก็จะมีดูผลงานของนักเรียนตลอดว่านักเรียนทำถูกไหมถูกเทคนิคไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วพบกันนะคะที่ Bangkok Beauty Academy ค่ะ